ผมว่าทรงมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยฮัลโหลอะไรวะหน้าเป็ดห้าสิบแง่งเลยแล้วกัน มาอย่าเกลือนะเป็ดสามสิบเกลือแล้วเป็ดห้าสิบอย่าเกลือนะ ขอเข้าฟรีรอบนึงอะจบเลย ขอขอเข้าฟรีรอบนึงคือจบเลยแม่จริง เกมเนี้ยเกมนี้ถ้าฟรีเข้าแล้วแบบวายแม่งมานะโอ้โหผมบอกเลยว่ารู้เรื่อง เหมือนได้ก่อนคลิปก่อนหน้านี้ของผมเมื่อเมื่อไม่นานมานี้นะผมเพิ่งเล่นเอง ม่งไหลโคตรดี ในฟรีนะ แล้วตอนนั้นเอาทุนมาไม่กี่ร้อยนะนี่ทุนสามพันดูดิมันจะแตกให้ผมไหมสเกตเตอร์สองตัวอีกแล้วขออีกตัวหนึ่งดีวะฮัลโหล เริ่มเมื่อยมือ แล้วเมื่อขออนุญาตออโต้ไปห้าสิบยาวๆเลยแล้วกัน เบ็ดห้าสิบออโต้ห้าสิบมาดูว่าจะแตกหรือเปล่านะครับเมื่อนะ จัดมาจัดมาจัดมาโหลทำไมมันเงียบเชียบขนาดนั้นวะหน้าฮัลโหลโห ชิบหายละ ทุนลงไปพันห้าแล้วมันคุยก้อนใหญ่ก้อนโตมาว่ะก้อนใหญ่ก้อนโตมาจังหวะนี้ ก้อนใหญ่ก้อนโตมาพันสองร้อยนะพันสองร้อยแปดบาทได้อยู่ได้อยู่หูเมื่อกี้ทุนลงเหลือพันสี่เพื่อน ไหลไวจัดไอเช็ดโคกเอาหน่อยเอาหน่อยขอก้อนใหญ่ก้อนโตไปเมื่อกี้ก็ได้ ถ้ามึงจะไม่เข้าฟรีให้กูเนี่ยสเก็ตเตอร์มาสองตัวอีกแล้วขออีกตัวนึงดิวะเอ้ย อีกตัวนึงนี่มันให้ยากจังวะไอเช็ดโคกเอ้ยซื้อได้อยู่เนี่ยแตกๆอย่างนี้ก็ได้ แต่แบบตัวแพงๆหน่อยอะ่ะ มันต้องได้เข้าบ้างเลยวะฟีสปินนะ ผมเชื่อ มันจะไม่เข้าเลยมันก็เกิน มันจะไม่เข้าเลยมันก็เกิน โอ้โห อะไรวะน่าก็ถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้นะเพื่อนนะสามารถตามผมมาในเมนที่ประมุดเอาไว้ได้เลยนะครับ ผมมีโปรลับให้ตลอดเช่นเคยนะครับเพื่อนย้ำว่าเมนที่ประมุดเท่านั้นไม่มีเมนเใดทั้งสิ้นนะครับเพื่อนนะ ระวังโดนโกงกันด้วยนะครับผม โอ้โหเราได้แต่สเก็ตเตอร์สองตัว เมื่อสเก็ตเตอร์อีกตัวหนึ่งมันหายไปไหนวะ คือกูขอสามตัวไม่ได้เหรอโหลแต่ผมว่ามันต้องได้เว้ย เราต้อง เราต้องใช้ความใจเย็นนิดนึง จัดมาฮึบมันอยู่ไหนวะนี่สเก็ตเตอร์ผมอะสเก็ตเตอร์ผมมันอยู่ไหนวะเมื่อนหาไม่เจอเลย ไปขยับเบ็ดขึ้นกันอีกขยับเบ็ดขึ้นอีกเผื่อมันจะมานะ ขยับเบ็ดขึ้นอีกเผื่อมันจะมา ทำไมมาก็หมดแค่นั้นแหละ นี่มันมาอีกแล้วนี่มันมันมาจริงด้วยมันมา 2 ตัว มันมา2ตัวแบบติดต่อกันเลยเช็ดเคเหมือนมันกดออกยีงไงมาจนได้มันมาจนได้มาเพื่อนมา มันต้องอย่างนี้ดิวะจินนี่เออกว่าจะมานะเกือบมดตูดเอาไหนดีเอานี้เลยแล้วกันจัดถังนับเลยแล้วกันจัดแบบจังนับเลยแล้วกันถ้าไม่แตกก็หมดนะเพื่อนแค่นั้นแหละ ถ้ามันไม่แตกผมก็หมดตูดแล่นคือห้าวด้วยไงซื้อแบบคูณห้าหืมสิบหายแล้วเพื่อน หาแล้วหวังพึ่งดวงเลยเนี่ย คูณ15หมับก็ไม่ไปนี่ไงบอกแล้วถ้ามันมาก็แตกแค่นั้นแหละ ถ้ามันมาก็รวยอ่ะ คือถ้ามันมาก็รวย ซุปเปอร์ไม่กลับเป็นหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาท มันต้องอย่างนี้ดิวะเช็ดเค้นี่ขนาดตัวเบานะเมื่อนะ นี่ขนาดตัวเบานะครับเนี่ยขอยนิดนึงได้ไหมขอยดอกหนึ่งได้ไหมขอยสักดอกหนึ่งได้ปะโอ้โหยังได้อยู่นิดนึงยังได้อยู่นิดนึงคูณยี่ห้าโอ้โหนี่ร้อยตัวเบาตั้งแต่ไปเก้าร้อยมันเอาเรื่องจัดจัดอ่ะ เอาเรื่องจัดๆครับผมมาอยู่อ่ะ แต่ไป14,400 บาทนะนะโอ้โหเรียบร้อยขนาดนี้ก็ขออนุญาตหนีเลยละกันนะครับถ้าใครชอบวินี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแรงใจให้ผมกันเช่นเคยด้วยนะครับผมและใครตามมาเล่นนะเพื่อนสามารถตามผมมาในเมนให้ปรามดเอาไว้ได้เลยนะครับ มีโปรลฟ์ไปตลอดเช่นเคยนะนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบายบายสวัสดีครับ ผม